ในคลิปที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของตัวอักษรภาษาอังกฤษไปแล้วนะครับ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ประเภทใช่ไหมครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการเลือกใช้ตัวอักษรภาษาไทย ตัวอักษรภาษาไทยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น 5 ประเภทเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับ 5 ประเภทของตัวอักษรภาษาไทยก็ได้แก่แบบดั้งเดิมนะครับ มีแบบหัวตัดนะครับ มีแบบลายมือนะครับ มีแบบคัดลายมือ มีแบบประดิษฐ์นะครับ มีทั้งหมด 5 แบบ แบบที่1นะครับก็เป็นตัวอักษรภาษาไทยที่เรียกว่าแบบดั้งเดิมนะครับ แบบดั้งเดิมเนี่ยก็จะเป็นตัวอักษรแบบมีหัวนะครับ หัวในตัวอักษรภาษาไทยเนี่ยจะไม่เหมือนกับหัวในตัวอักษรภาษาอังกฤษถ้าภาษาอังกฤษมันเขาจะเรียกว่าเป็นมันมีเท้าหรือว่ามีเชิงใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยการมีหัวคือการมีหัวกลมๆนะครับ เหมือนที่เราเรียนคัดลายมือเขียนคัดลายมือกอไก่ขอไข่มาตั้งแต่เด็ก นะครับ ตัวอักษรแบบดั้งเดิมเนี่ยก็เป็นตัวอักษรที่อ่านง่ายนะครับ ซึ่งคนโดยทั่วๆไปเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับตัวอักษรประเภทนี้นะครับ เหมาะกับการใช้พิมพ์เป็นเนื้อหาที่มีลักษณะที่เป็นเนื้อหาเยอะๆหลาย ๆหน้ากระดาษหลาย ๆย่อหน้านะครับ อย่างเช่นหน้าในหนังสือพิมพ์นะครับ ในเว็บไซต์ข่าวที่ต้องมีข้อความเยอะๆหลาย ๆ ย่อหน้านะครับ หรือการจัดพิมพ์หน้านิตยสาร หน้ารายงาน วิทยานิพนธ์หรือว่าหนังสือแบบเรียนต่างๆ นะครับ ซึ่งแบบดั้งเดิมเนี่ยถ้าให้เทียบกับประเภทของตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้ว มันก็จะเทียบได้กับตัวอักษรแบบที่เรียกว่า serif นั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับ ที่หน้าปกเนี่ยเขาก็ใช้ตัวอักษรภาษาไทยแบบมีหัวหรือว่าแบบดั้งเดิมนะครับ ต่อมานะครับแบบที่2นะครับก็เป็นตัวอักษรภาษาไทยที่เรียกว่าแบบหัวตัดนะครับ เห็นไหมครับว่าเหมือนกับ ตัวอักษรภาษาอังกฤษเลย ตัวอักษรภาษาอังกฤษตอนแรกเป็นสลีฟตัดหัวออกไปเรียกว่าสารสลีฟภาษาไทยก็เหมือนกันนะครับ ถ้าตัดหัวออกไปเนี่ย จากแบบดั้งเดิม มันก็จะเรียกว่าแบบหัวตัด นะครับตัวอักษรแบบหัวตัดก็เป็นตัวอักษรที่ดัดแปลงมาจากตัวอักษรแบบดั้งเดิมนะครับ โดยการนำหัวออกไปนะครับ การใช้ตัวอักษรแบบหัวตัดเนี่ยก็จะทำให้มีความทันสมัยนะครับทำให้งานดูมีความทันสมัย ดูไม่เป็นทางการจนเกินไปนะครับ เหมาะกับงานที่ร่วมสมัยหรือว่าสมัยนิยมนะครับ ตัวอักษรแบบหัวตัดนะครับก็ไม่เหมาะกับการใช้ในหน้าที่มีเนื้อหาเยอะๆนะครับ เพราะว่ามันอ่านยากเนาะนักศึกษาลองนึกดูถ้าทั้งหน้าเป็นตัวอักษรแบบหัวตัดทั้งหมดเลยนะครับมันก็คงจะอ่านยากกว่าแบบมีหัวนะครับ แต่ว่าตัวอักษรแบบหัวตัดเนี่ยมันก็จะเหมาะกับการใช้ในการพาดหัว ใช้กับข้อความหรือประโยคสั้นๆ เท่านั้นนะครับอย่างเช่นเราสามารถเอาไปใช้ในตราสัญลักษณ์ในโปสเตอร์นะครับเพื่อ พาดหัวให้ดึงดูดสายตาแก่ผู้อ่านได้นะครับ อย่างเช่นในโปสเตอร์ตัวนี้นะครับงานที่เขาออกแบบก็มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเนาะอย่างเช่นมีเรื่องของ Wi-Fi เรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับเขาก็เลยใช้ตัวอักษรแบบหัวตัดนะครับ เพราะว่ามันก็จะทำให้งานโดยภาพรวมเนี่ยดูมีความทันสมัยนะครับต่อมานะครับแบบที่ 3เรียกว่าแบบลายมือ เห็นไหมครับว่ามันคล้ายๆ กับตัวภาษาอังกฤษอีกแล้ว ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเป็นแบบสคริปต์นะครับ แต่ถ้าภาษาไทยเราก็จะเรียกว่าเป็นแบบลายมือนะครับ ตัวอักษรแบบลายมือก็ให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ มีความอิสระนะครับ เหมาะสำหรับงานที่ไม่เป็นทางการ ไร้กฎเกณฑ์ อย่างนักศึกษาดูภาพนี้นะครับ ภาพนี้เป็นเหมือนงานเปิดท้ายขายของอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ พอเราดูปุ๊บเขาใช้ฟอนต์แบบลายมือมันก็ให้อารมณ์ที่ สบายๆ นะครับ ดูรีแลกซ์ ไม่เป็นทางการจนเกินไปหน้าไปเดินนะครับ แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีกฎเกณฑ์ มันเป็นแบบชิลๆ นะครับ นี่แหละคือคุณสมบัติของตัวอักษรภาษาไทยแบบลายมือนะครับ ตัวอักษรภาษาไทยแบบที่4นะครับ ก็จะเรียกว่าแบบคัดลายมือนั่นเอง ถ้าภาษาอังกฤษก็คือเป็นแบบ text letter นะครับ ตัวอักษรแบบคัดลายมือเนี่ย มันก็มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นแบบอารักษ์นะครับ ตัวอักษรแบบอารักษ์ก็จะให้ความรู้สึกที่ เป็นไทยนะครับแสดงถึงความเคารพการให้เกียรตินะครับมีลักษณะที่มีความเป็นไทยค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีความโบราณด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังสวยงามนะครับเหมาะกับงานที่ต้องการความเป็นไทย ต้องการการอนุรักษ์นะครับต้องการรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีหรือว่าท้องถิ่นไทยนั่นเองนะครับอย่างเช่นในโลโก้นี้โลโก้ข้างบนเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับสอนรำไทยสอนเต้นนะครับเขาก็ใช้ฟอนต์แบบคัดลายมือ ครับอันล่างเป็นการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับรำไทยก็เป็นการใช้ฟอนต์แบบคัดลายมือก็ดูเข้ากับภาพดีนะครับ ตัวอักษรภาษาไทยแบบสุดท้ายนะครับเรียกว่าแบบประดิษฐ์ ซึ่งถ้าเทียบกับตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอังกฤษคือเรียกว่าแบบดิสเพลย์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นภาษาไทยเราก็จะเรียกว่าเป็นแบบประดิษฐ์นะครับ ตัวอักษรแบบประดิษฐ์ก็เป็นการดัดแปลงตัวอักษรให้เข้ากับงานต่างๆที่จะออกแบบนะครับคือหมายถึงดัดแปลงให้เข้ากับงานนั้นๆ โดยเฉพาะนะครับไม่ให้มีคนอื่นมาซ้ำได้นะครับทั้งนี้เราก็จะต้องออกแบบให้มันดูสะดุดตานะครับให้ดูน่าสนใจนะครับ ตัวอักษรแบบประดิษฐ์ก็สามารถประดิษฐ์ให้เหมาะสมกับการออกแบบที่เราต้องการได้นะครับ มันก็จะมีลักษณะที่ไม่เป็นทางการ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เพราะว่ามันจะไม่ซ้ำกับคนอื่นนะครับ ตัวอักษรประเภทนี้นะครับเขาก็มักจะใช้เป็นตัวอักษรประจำสินค้าหรือว่าประจำแบรนด์นั้นๆนะครับ เพราะว่ามันจะไม่มีรูปแบบที่ตายตัวนะครับ อย่างเช่น โลโก้นี้เป็นโลโก้ของมันฝรั่งเลใช่ไหมครับที่เราชอบกินกันอ่า มันฝรั่งเลเขา ก็ออกแบบสระเอลอลิงยอยักษ์กะลันเป็นด้วยตัวอักษรของเขาเองนะครับ หรือแม้แต่ชาตรามือตรงนี้นะครับ ก็เป็นตัวอักษรภาษาไทยแบบประดิษฐ์เหมือนกันนะครับ เพราะว่าถ้าพิจารณาดี ๆ แล้วมันก็ไม่สามารถไปจัดเข้ากลุ่มในตัวอักษรประเภทอื่นๆได้นะครับ ดังนั้นมันก็เลยเป็นตัวอักษรแบบประดิษฐ์นั่นเองนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจารย์นำมาให้ดูนะครับ ภาพแรกเลยครับฮอร์โมนไววาวุ่นคำว่าไววาวุ่นเป็นการใช้ตัวอักษรแบบไหนครับ เป็นแบบลายมือไหมเออ อาจจะเป็นแบบลายมือนะ เพราะมันเหมือนลายมือเขียนนะครับ เพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนล่ะครับ เป็นแบบดิสเพลย์เนาะ เพราะว่าแต่ละตัวอักษรเนี่ย มันมีลักษณะเหมือนเป็นแบบลอยๆขีดขีดดูน่ากลัวน่ากลัวนิดๆนะครับ ก็เป็นการออกแบบให้เข้ากับหนังเรื่องนั้นๆนะครับ กวนมืนโฮก็เป็นแบบดิสเพลย์นะครับ หนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องเกี่ยวกับเหมือนไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใช่ไหมครับ ดังนั้นตัวอักษรที่เขาออกแบบก็ทำให้เป็นภาษาไทยแต่ มีกลิ่นอายของความเป็นภาษาเกาหลีนิดๆนนะครับ นี่คือเรื่องกวนหมื่นโฮหรือว่าอย่างสองภาพนี้ครับ ด้านซ้ายเป็นเรื่องเปิงมาง กองผีหนังมนุษย์คำว่าเปิงมางก็เป็นตัวอักษรแบบดิสเพลย์นะครับ พอดูแล้วมันก็ให้ความรู้สึกที่ดูน่ากลัวสยดสยองนะครับในขณะที่ฝั่งขวาชื่อเรื่องว่าแก๊งชนีกับอีแอดอันนี้ก็เป็นดิสเพลย์เหมือนกันนะครับแต่มันให้ความรู้สึกที่สนุกสนานน่ารักดูแอปแบลนิดนึงนะครับ นักศึกษาลองนึกภาพดูถ้าเปิงมากองผีนางมนุษย์ แต่ว่าไปใช้ตัวอักษรที่หน้าตาแบบแก๊งชนีกับอีแอบมันจะเข้ากันไหมครับ ไม่เข้ากันแน่นอนนะครับ เปิงมางก็จะกลายเป็นหนังตลกไปในทันทีนะครับในทางตรงข้ามถ้าแก๊งชนีกับอีแอบมาใช้ฟอนต์แบบเปิงมางนี่ก็ไม่ได้แน่นอนนะครับไม่เข้ากับเรื่องนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อาจารย์ไปเจอมาจากโลกโซเชียลนะครับมันเคยเป็นประเด็นอยู่พักหนึ่งนะครับหนังเรื่องนี้ใครเคยดูบ้างครับเรื่อง Fantastic Beasts เป็นภาคต่อของแฮร์รี่ พอตเตอร์นะครับ อันนี้เป็นตอนแรกของ Fantastic b e a s t โลโก้ที่นักศึกษาเห็นอยู่ตอนนี้เป็นโลโก้ของหนังตอนที่เป็นยังเป็นภาษาต่างประเทศอยู่นะครับ แต่พอเข้าไทยปุ๊บหน้าตาที่มันออกมาของโลโก้ภาษาไทยเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้ครับ นักศึกษาว่ามันเข้ากับหนังเรื่องนี้ไหมครับ มันเข้ากับอันที่เป็นภาษาต่างประเทศไหมครับดูไม่เข้าเลยเนาะดูแวบบแรกอาจารย์รู้สึกว่าเหมือนเป็นสารคดีสัตว์โลกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ พอโลโก้นี้ออกมานะครับ ก็ทำให้ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลยโดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ในเว็บพันทิปในโซเชียลต่างๆนะครับเขาบอกว่าแฟนหนังเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ค่อยเข้ากัน มันดูไม่น่าดูเลยนะครับ ต่อมานะครับผู้ที่นำหนังเรื่องนี้เข้ามาในไทย เขาก็เลยเปลี่ยนเป็นโลโก้แบบนี้ครับ อ่ะอันนี้ยังค่อยดูเข้ากับโลโก้ที่เป็นภาษาอังกฤษหน่อยเนาะ ยังเป็นทำให้ดูเป็นมีความเป็นสัตว์มหัศจรรย์หน่อยนะครับ ซึ่งถ้าเทียบกับอันแรกแล้วเนี่ยไม่โอเคนะครับ นี่ก็เป็นกรณีศึกษาที่อาจารย์เอามาให้นักศึกษาดูนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นประเภทของตัวอักษรภาษาไทย มีทั้งหมด 5 อย่างเหมือนภาษาอังกฤษเลยนะครับ อย่างที่ 1 เรียกว่าแบบดั้งเดิมนะครับ เทียบได้กับภาษาอังกฤษคือ serif นะครับ อย่างที่2คือแบบหัวตัด ภาษาอังกฤษคือ sans serif นะครับแบบที่ 3 คือแบบลายมือ ภาษาอังกฤษคือเป็นแบบสคริปต์นะครับแบบที่ 4 คือแบบคัดลายมือเทียบกับภาษาอังกฤษคือเรียกว่าแบบ text letter ใช่ไหมครับ แล้วก็แบบสุดท้ายเลยเป็นแบบประดิษฐ์นะครับ เทียบไปกับภาษาอังกฤษคือแบบ display นะครับคราวนี้ถ้านักศึกษาจะต้องพิมพ์ข้อความที่เป็นภาษาไทยนะครับ ก็อย่าลืมดูประเภทของตัวอักษรภาษาไทยทั้ง 5 แบบนี้ให้เหมาะสมกับงานนั้น ๆด้วยนะครับ แล้วพบกันในคลิปต่อไปครับ